ก็ขอเชิญท่านบูชาได้ทตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยคำนอกจากนั้นทางวัดพระธาตุดอยคำก็จะได้สร้างปฏิทินปใหม่เพื่อให้ญาติโยมได้นำไปอ่านดูวันที่อ่านดูวันเดือน ที่เป็นเรื่องดีมงคลที่อยู่ในปฏิทินั้นหมดพอทำมาแล้วก็จะไปฝาบ้าน ื่อเราอ่านการเตือนทีหมดแล้ว ก็นำรูปของหลวงพ่อไปเจ้าดวงใจให้นไปใส่ต่องบาไว้บนหิ้งต่อไปได้ก็เลยทำเึ้นเป็น szukać. Po co? Niech się zostaną razem.